ประเภทเครื่องหมายการค้า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พุทธศักราช2534ได้ให้ความคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้าทั้งหมด 4 ประเภทนะคะ มีดังนี้ค่ะ เครื่องหมายการค้า หมายถึง เครื่องหมายที่จะใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เครื่องหมายบริการ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายจากเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้น แตกต่างจากบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เครื่องหมายรับรอง หมายถึง เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้ หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ ชนิดหรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น เครื่องหมายร่วม หมายถึง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการ ที่ใช้ หรือจะใช้โดยบริษัทวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคมสหกรณ์สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน